นับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาได้ถือกำเนิดมาในจักรวาลแห่งนี้ ผมเชื่อว่า ความอยากรู้เกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลย่อมมีอยู่ในตัวตนของพวกเขา มันคือสัญชาตญาณที่ฝังลึกอยู่ในสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาทั้งหลาย พื่อหาคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเอง แม้กระทั่งเกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลหลากหลายทฤษฎีถูกเสนอขึ้นมา เพื่อตอบคำถามและอธิบายถึงจุดกำเนิดของจักรวาลเริ่มตั้งแต่ยุคหินจนกระทั่งยุคปัจจุบัน มนุษยชาติส่งภูมิปัญญาจากดาวโลกอย่างคนค้นหา และไขว่คว้าถึงคำตอบที่พวกเขายังไม่อาจหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ นับตั้งแต่การบันทึกทางจิตวิญญาณของมนุษย์ยุคโบราณ จนกระทั่งถึงยุคแห่งศาสนาที่รุ่งเรือง ก็ได้บันทึกว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง แต่คำถามก็ยังคงเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ และนักทฤษฎีสมคบคิดหากจักรวาลถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งหนึ่งสิ่งใดฉะนั้นอะไรล่ะ คือผู้สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งนั้น คำถามเหล่านี้คือคำถามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งศาสนาพุทธทรงชี้นำให้สาวกทั้งหลายจงปล่อยวางจากคำถามเหล่านี้เพราะคำตอบที่แท้จริง จะไม่สามารถรับรู้ได้ในภพนี้ฉะนั้นจึงปล่อยวาง และดำเนินชีวิตในภพนี้ ภายใต้กฎแห่งจักรวาลและกฎบัญญัติของธรรมชาติ และเมื่อไหร่ที่การเวลาแห่งคำตอบนั้นได้มาถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆอีกต่อไป YouTube Story Conspiracy Theory หรือ YouTube Story ทฤษฎีสมคบคิด คราวนี้เราจะมานำเสนอ บรรดาทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับจักรวาล รวมถึงมนุษยชาติและประวัติศาสตร์ ที่ถูกนำเสนอเพื่อที่จะโต้แย้งคำตอบ และบทวิเคราะห์ของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ ในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งในความคิดของพวกเขาแล้ว นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนแต่คาดเดาเนื่องจากว่าหลักฐานที่แท้จริงนั้นยังไม่สามารถค้นพบได้ อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อติดตามเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่หลาย เรื่องราวที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ฝากติดตามช่องทางใหม่ของเราด้วยนะครับ SMG UFO โลโก้สีขาวนะครับ วันนี้สวัสดีครับ